ช่โคลามึงอย่ามาซาถ้ามึงไม่ใช่โคลามึงอย่ามาซาถ้ามึงไม่ใช่โคลามึงก็รู้ที่ถิ่นกูที่นี่โคราชไว้เอ้ามึงอย่ามาซาถ้ามึงไม่ใช่โคลามึงอย่ามาซาถ้ามึงไม่ใช่โคลามึงอย่ามาซาถ้ามึงไม่ใช่โคลามึงก็รู้ในถิ่นกูที่นี่โคราชเว้ยมึงก็รู้ในถิ่นใครไม่ควร ไม่เจ๋งแต่กูก็เก่งพอ มามันร้องเองและนี่มีกูคือปังกอกูมาเป็นแก๊งเสื้อผ้ากูแพงรถกูไม่แรงแต่กูพร้อมแซงเนี่ยไม่ชอบกูแย่งกวนตีนก็แทงมึงไม่มีแรงกูไม่สนเพราะว่าพวกกูแก๊ง บเมียมึงเข้าห้องนอนแล้วกูก็แทงแทงให้มึงจำไว้ว่าพวกกูแกงพันแนงตะควั่ามาสายหนูอย่ามาสาพี่มันดูคติน้องแค่ยามาห้าขยับ เข้ามาใกล้พี่เลยอยากจะฆ่าอย่าเพี้ยวกับพวกกูให้มึงขับสบ้าว่าที่พวกมึงปุ้นกูยังมึงโคเกระดับยังห่างกันอย่ามาคิดจะโชว์เนมรับได้เขียนไว้ไม่ตั้งใจแต่มันโฟ เราจอยซิปเปอร์ลีนจนหัวกงโคตรเกรงดำคมกิบเหมือนกับแอสซินผมสั์เลืนยากยิ่งกว่าแอสไพรินเวลากูออกร่ามันยิ่งกว่าแรงจะบิน ลั่นคำใท้กระสุนยิ่งกว่าแมกกาซีนเริ่มมาตั้งแต่ไม่มีใครเฮแกนแล้วตั้งแต่ตะจิ้มไปยันไตเจกว่าจะคิดปั๊บต่อสปิดรับแล้วกูคิกและกระเด็นไปยันไทเปมึงอย่ามาซาถ้ามึงไม่ใช่โคลามึงอย่ามาซาถ้ามึงไม่ใช่โคลามึงอย่ามาซาถ้ามึงไม่ใช่โค